จากที่เราฟังวิทยากรเล่ามาแล้วว่ารูปแบบของการประยุกต์ผ้าในสังคมเป็นยังไง เห็นรูปภาพมากมาย ทราบว่าผ้าที่เรียกผ้าพระราชนิยม 8 8 รูปแบบ8 8องค์หรือ8แบบต่างๆเป็นอย่างไร แต่มันอาจจะเยอะมากและอาจจะจำไม่ได้ เรามีเทคนิคจำง่ายๆอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นชุดไทยเรือนต้นจะใช้ในพระราชพิธีที่ไม่เป็นทางการนะครับสบายๆเราใส่ประยุกต์เป็นชุดออกงานต่างๆ เที่ยวต่างๆได้ แต่ถ้าเป็นไทยจิตรดาจะใช้ในงานพิธีกลางวัน ใช้ในการต้อนรับราชทูตต่างๆ แล้วก็พิธีเดินสวนสนาม ไทยอมรินเป็นงานต้อนรับตอนกลางคืนนะครับจะคาดเข็มขัดหรือไม่คาดเข็มขัดก็ได้ ไทยบรมพิมานต้องคาดเข็มขัดนะครับแล้วก็เป็นชุดที่ใช้ในตอนกลางคืนเช่นกัน ตรงนี้น่าสนใจมากไทยอมริน ท่านอาจจะคาดเข็มขัดก็ได้ ไม่คาดเข็มขัดก็ได้ แต่ถ้าเป็นไทยบรมพิมานท่านมีเข็มขัดทองคำทำเข็มขัดหน้าสวยๆ ก็จะมีกระบวนการคาดเข็มขัดออกงาน แต่ทั้งสองสิ่งนี้เป็นงานต้อนรับและงานเลี้ยงกลางคืนนะครับไทยจักรีเป็นชุดปกติเลย คือชุดไทยใส่สบาย ไทยดุสิตจะใช้งานต้อนรับกลางคืน แต่ชุดนี้จะเหมาะกับการสวมสายสะพายต่างๆ จะเหมาะกับกลุ่มข้าราชการที่มีได้รับสายสะพายต่างๆ ก็จะใช้ชุด ไทยดูสิ์และสุดท้ายอีก2ชุดสำนักสนใจก็คือไทยจักรพรรดิเป็นชุดไทยแท้ ไทยศิวาลัย เป็นชุดที่ประยุกต์ให้เหมาะกับอากาศตอนกลางคืนใช้ในฤดูหนาว ดังนั้นถ้าท่านถามว่าชุดไทยแท้ๆที่จะใส่คนมีคนถามว่าจะใส่ชุดไทยแท้ๆควรใส่ชุดอะไร ก็เอาไทยจักรพรรดิแล้วก็ไทยจักรีมาเป็นชุดในการใส่ ก็น่าจะเป็นชุดที่สวยงาม ถ้างานราชพิธีกลางคืนนะฮะก็จะทราบแล้วว่า งานกลางคืนควรจะใส่ชุดอมรินไทยอมรินดังนั้นจะเห็นได้ว่าชุดพระราชนิยมไม่ได้ยากอย่างที่คิด แล้วก็ใช้ได้ได้หลากหลายใช้ได้เหมาะสม ถ้าท่านรู้ว่าชุดแบบไหนใช้กับงานอะไร ท่านก็จะเลือกใช้ชุด แล้วก็แต่งกายได้อย่างเหมาะสม แล้วก็สวยสง่า สมกับเป็นหญิงไทย ขอบคุณครับ